ครั้นเสด็จไปแล้วก็จะถึงความพินาศ เมื่อพระองค์ประทานยศให้เรา เราจะไม่สนองพระเดชพระคุณเป็นการไม่ถูกต้อง เราจะล่วงหน้าไปเฝ้าพระเจ้าจุลนีก่อน เตรียมการสร้างนครที่ประทับสำหรับพระเจ้าวิเทหราชอย่างรัดกุม แล้วหาทางอภิเษกพระนางปัญจาลจันที พระธิดาของพระเจ้าจุลนีกับพระราชาของเราให้ได้ขณะพระราชาทั่วชมพูทวีป พร้อมด้วยทหารสิบแปดกองทัพ ตั้งค่ายร้อมอยู่ เราจะช่วยพระราชาของเรา แล้วพาเสด็จกลับสู่พระนครมิถิลาอย่างปลอดภัย การเสด็จสู่ปัญจาลนครต้องเป็นหน้าที่ของเรา เมื่อมโหสถดำริอย่างนี้ก็เกิดปีติว่า บัณฑิตได้รับอิสริยยศใหญ่ และสมบัติจากราชสำนักของพระราชาพระองค์ใด ควรสนองพระเดชพระคุณ พระราชาพระองค์นั้นให้ถึงที่สุด แม้พระองค์จะทรงดาบริพาทก็ตาม บัณฑิตไม่ควรถือเป็นเหตุสำคัญ ครั้นดำริดังนี้แล้ว ก็อาบน้ำแต่งตัวไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชถวายบังคมทูลถามว่า พระองค์จะเสด็จไป ปัญจารนครจริงหรือพระเจ้าข้าพระราชาตรัสตอบว่า เราจะไปจริง หากเราไม่ได้พระธิดา ปัญจาลจันทีราชสมบัติก็ไม่มีความหมาย เจ้าอย่าทิ้งเราจงไปกับเรา เมื่อเราได้พระธิดา ราชไมตรีของพระเจ้าจุลนีกับเราจะมั่นคง มโหสถกราบทูลว่า ข้าพระองค์จะไปก่อน เพื่อสร้างพระราชวังสำหรับพระองค์ พระองค์ค่อยเสด็จตามไป เมื่อข้าพระองค์ส่งข่าวมา พระเจ้าวิเทหราชทราบว่า มโหสถไม่ทิ้งพระองค์ ก็ทรงสมนัตทรงโอบกอดมโหสถ ตรัสบอกว่า ลูกต้องการสิ่งใด ก็จงเอาไป มโหสถกราบทูล ขอพระบรมราชานุญาต เปิดเรือนจำสี่เรือน ส่งพวกโจรไปกับตน เมื่อพระราชาทรงอนุญาต มโหสถจึงให้เปิดเรือนจำนำพวกนักโทษไปเป็นทหาร เพราะมีความอดทนกล้าหาญและสามารถ ทำงานได้ในทุกสถานการณ์ โดยให้สิ่งของต่างๆ แก่คนเหล่านั้น จากนั้นจึงพาเสนาสิบแปดเหล่า ผู้มีความชำนาญในศาสตร์สาขาต่างๆ มีช่างไม้ ช่างเหล็ก ช่างหนัง ช่างศิลา ช่างอิฐ ช่างเขียนเป็นต้น โดยการเตรียมเอาเครื่องอุปกรณ์เป็นอันมากไปด้วย มีกองพลใหญ่ห้อมล้อมออกจากมิถิลานครไป มโหสถให้สร้างหมู่บ้าน ตามทางที่ผ่านไปเป็นระยะระยะ หมู่บ้านหนึ่งห่างกันราวหนึ่งโยชน์สั่งอมาตคนหนึ่งหนึ่งให้อยู่ประจำหมู่บ้านนั้นๆ เตรียมจัดช้างมาาและรถไว้ให้พร้อมตลอดเวลา เมื่อพระเจ้าวิเทหราช รับพระนางปัญจาละจันทีกลับไปแล้ว ให้พาพระราชา เสด็จกรุงมิถิลาโดยเร็ว อย่าให้ศัตรูทำร้ายได้ เมื่อมโหสถ ไปถึงฝั่งแม่น้ำคงคา จึงสั่งให้อมาตชื่ออานนท์พาช่างไม้สามร้อยคน ไปตัดเอาไม้แก่น มาต่อเรือประมาณสามร้อยลำแล้วถากไม้ในป่านั้น ให้เป็นแผ่น บรรทุกเรือไปสำหรับสร้างพระราชวัง ส่วนมโหสถขึ้นเรือข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่ง ก้าวเท้าคำนวณนนับ ระยะทางตั้งแต่ท่าเรือกำหนดว่า จะขุดอุโมงค์ใหญ่ที่นี่ จะสร้างพระราชนิเวศตรงนี้ จากพระราชนิเวศนี้ไป จะมีอุโมงค์เป็นทางเดินกำหนดเช่นนี้ แล้วจึงเข้าพระนครไปเฝ้าพระเจ้าจุลนี พระเจ้าจุลนีทราบว่า มโหสถมาถึงแล้ว ก็ทรงสมมนัสยิ่งว่า ความปรารถนาของพระองค์ใกล้สำเร็จแล้ว ใครจะแก้แค้นศัตรูได้แล้ว เมื่อมโหสถมา ไม่ช้าพระเจ้าวิเทหราช ก็ต้องมา เราฆ่าศัตรูทั้งสอง ก็จะได้เสวยราชสมบัติ ในชมพูตวีป แต่เพียงผู้เดียว ชาวกรุงอุตรปัญจาละ เกิดเอกรเรกโกลาหนว่า ผู้นี้ชื่อมโหสถ ดูอายุอย่างน้อยข่าวว่า เป็นลูกขรหบดีชาวชนบท แต่ได้เป็นถึงเสนาบดีแห่งมิถิลานคร พระราชาร้อยเอ็ดถูกคนคนนี้ ไล่ให้หนีไปเหมือนไล่กา มาเพื่อเตรียมการอภิเษกพระธิดาปัญจาลจันทีมโหสถผ่านเข้าประตูพระนคร ในขณะที่ชาวเมืองมุงดูแออัดยัดเยียด ให้กราบทูลพระเจ้าจุลนีว่า ตนขอเข้าเฝ้า